ครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนและท่านผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในสล็อตพีจีกันอีกเช่นเคยนะครับ ทุน 525 บาทนะ จัดไป ขออนุญาตจัเบสเจ็ดไปซื้อสปินอออินกันไปเลยนะครับผมวันนี้ก็คือเอาทุน 525 บาทเพื่อมาอออินนี่แหละมามาลองดูกับผมมาดูว่าอออินจะเป็นยังไงนะ จะหมดตูดหรือเปล่าหรือว่าจะบวกหรือว่าจะยังไงดีมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะ ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันชาดไปลักกี้พิกกี้นะวันนี้อยู่ในเกมลักกี้พิกกี้ลืมบอก ลืมบอกหมูน้ำโชคนั่นเองเกมนี้นี่ไม่ต้องพูดมากทำเพลงเยอะอยู่แล้วเนาะเออ แต่ดีอยู่แล้วเชื่อผมดิแม่งแค่สเก็ตเตอร์แม่งเป็นวานแม่งก็โหดแล้วอะจริง กูชมไปซะเยอะด้วยไงแล้วกูชมไปซะเยอะด้วยไง เอาหน่อยดิเออ หมับข้อห้ายังไงต่อ ไหล ๆ ไปอย่างนั้นแหละแหลมแจมแมวครับผมไปต่อยเพิ่งหยุด อย่าเพิ่งหยุดดิเพื่อนไปต่อยหน่อยได้ไหมเหลืออีกสองสปินสุดท้ายนะ เป็นสุดท้ายแล้วหรอเอานี้นึงไหมเออมะนาวมาสวยงามเลมอน หมักไฟไปคูณ7แล้วยังไงกันต่อโห ยังได้อยู่นะ ยังได้ต่อด้วยคิวต่อก็ให้นะผม แล้วเพชรยังมาต่ออ่ะเอาเรื่องกับเบื้องราวไปดีเช็ดเคกำไรอยู่เว้ยกำไรอยู่นะผมจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไป ก้อนแรกของวันมาแล้วมาแล้ว ซุปเปอร์ไม่กลับไป 539บาทนะ ถือว่าเอาเรื่อง ถือว่ามาได้ดีอยู่ครับผม แต่ไป732บาทนะจังหวะนี้ ไป ขออยากขยับเบ็ดกันเลยแล้วกัน อ่เบ็ดเก้าเนาะ เบ็ดเก้าน่าจะได้ เบ็ดสิบมันเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะ เออ น่าจะเจ็ดร้อยห้าสิบไม่พอ เบ็ดเก้าเลยกันวันนี้มาแบบออีนออีรัวๆเลย ลุยลุยลุยสวยขอหลายๆเคด้วยเคด้วยโอ้โหเคด้วยเต็มเลยแต่เอเข้าแทนว่ะเคด้วยไม่มา แต่เอมาแทนนะเคด้วยว่าไงล่ะเคด้วยไม่เข้าโอ้โหเสียดายจัดยังไงต่อ เอาหน่อยเอาหน่อย ขอยาวๆขอไหลๆยาวๆเพื่อนอย่าหยุดอย่าย่อนดิอย่าทำให้น้อยหน้าดิว่าเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแปลกๆละเริ่มแปลกๆละกูว่า อย่างนี้นี่มันคืออะไรสำุดท้ายเลยเอาหน่อย เออสวยงามเลมอนกับเอมาจังหวะนี้บมัพห้ยคูณ3ได้ยังไงกันต่อล่ะไหลๆต่อด้วยเชอรี่เต็มกราไปดอกนี้แล้วยังได้ต่อมา ยังได้ต่ออีกนิดนึงนะ นิดนึงก็เอาหมดครับผม นิดหน่อยนิดหน่อยก็เอาหมดนะหูคิวช่องแรกไม่เข้าสสดทดายมาไม่งั้นไม่ไหลต่อแล้วเนี่ย ก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งนะครับ จังหวะนี้มีกลับไป380บาทโอ้โหขาดทุนว่ะขาดทุนอยู่แต่ก็ยังดีที่ยังได้ทุนมาต่อกันอยู่นะ 407 บาทไป อ่า400กว่าบาทเอาเบ็ดอะไรได้วะเบ็ด6น่าจะได้ปะเออเบ็ด6น่าจะได้อยู่ ลองดูเบ็ดหกสี่ร้อยห้าสิบมาอออินกันรัวๆไปเลยอออินกันรัวๆไปเลยครับผม มาดีแน่นอนเชื่อผมดิสุดเนี่ยสุดเด็ดสุดเด็ดคูณ2หมับข้อ5ยังไงต่อ A A กับควเข้าสวยครับผมหมับข้อคูณ3 ไปแล้วยังไงกันต่อหูดูเข้าดี นี่ไงมันเข้าดีแล้วรอบเนี่ยเก็บตัวคูณกันไปยาวๆ แล้วเชอร์รี่มาหรือเปล่าขูยเชอร์รี่ไม่มาเสียดายเห็นเชอร์รี่เยอะอยู่แต่เชอร์รี่ไม่เข้านะ เคด้วยมาผมจังหวะนี้คูณห้ามหมับว่าให้ไปแล้วยังไงกันต่อไม่ไหลวิไหลนี่ว่าไหลนี่ว่าเชอรี่มองไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยกูยังไงกันต่อดี มาดีอยู่มาดีอยู่ ตัวทุกคูณคูณเจ็ดไปแล้วนะ เหลือหกสปินสุดท้ายน่าจะเป็นเพิ่มซะด้วยสเกตเตอร์ห้าตัวว่ะสเกตเตอร์ห้าตัววายเต็มกราฟนะจังหวะนี้วายเยอะจัดดเลยบอกเลยเหลือห้าสปินสุดท้าย เออไอเอมาอยู่ไว้เอเอมาควายังไงต่อเจมาต่อไว้ไหล ๆไปอย่างนั้น แหละที่กูต้องการนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่รออะไรอ่ะร้อยห้าสิบบาท จุก ๆ ไป ไงต่อดีเลยสองสปินหูเพชรเพชรกับเชอรี่ดอกนี้ดอกแพงแน่นอน 7K มันมาแล้วเว้ยแล้วดูมันไหลต่อเลยคูณสิบเอ็ดมาพายอีกดอกหนึ่งนะเจ็ดโอ้โหรู้เรื่อง ดอกเมื่อกี้รู้เรื่องเลยก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตจัดไปดีตุปเปอรปเจการไป750 บาทท่วนนะครับนะเอาเรื่องเอาเบื้องราวจัดจัด ยังได้อยู่หรือเปล่ายังได้อยู่หรือเปล่าสปินสุดท้ายแล้วว่าไงดีโอ้โหแล้วเพชรกับดอกอะไรวะนะมันเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วเพื่อนนี่แหละแต่แหลมแจมแมวอยู่แหลมแจมแมวอยู่ครับผมจังหวะนี้เช็ด เคดอกใหญ่ดอกโตไปอีกก้อนหนึ่งนะครับผมส่งท้ายกันไปก้อนโคตรใหญ่โคตรโตส่งท้ายกันไปดอกหนึ่งครับผมโอ้โหสุดจัดเลยซุปเปอร์ไม่กาไป 1,300กว่าบาทนะ เอาเรื่องว่ะ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 ปินชิบหายละชิบหายละกินตูตูแปลกๆ ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละเออเอาหน่อย เคด้วยยังไงดี เคด้วยยังไงดี อย่าพึ่งหมดเพื่อนยาโอ้โหกูถามจริง กูซื้อไปพันห้าแตกให้กู 38 บาทเช็ดขี้โอ้โห เหลือจะเชื่อเลยเบ็ดสิบเลย ลงด่วนออินแม่อีกรอบหนึ่งมาแม่งเออโอ้โหพันห้าโอ้โหรู้เรื่องเลยเมื่อกี้จุกจัดเลย จุกจัดเลยนะเว้ยนะพันห้าแตกสามสิบแปดบาทอะไรของมันวะนะ ไม่เป็นไรมาเบสสิบมาแก้มือกันใหม่เออเอมาสวยงามมาพ่อให้คุณสองยังไงกันต่อคิวเข้าต่อนะจังหวะนี้ยังได้อยู่ เออยาวไปเพื่อนยาวไปต่อด้วยเพชรต่อด้วยเพชรก็มาดิค่ะเช็คเชอรี่เชอรี่เชอรี่โอ้โหเสียดายเชอรี่ช่องสองว่ะถ้าแตกนะมึงรู้เรื่องอ่ะเต็มกราฟเลยนะโอ้ยเพชรกับเลมอนเข้าอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้ดีครับ รออะไรด้วยไหลต่อซะด้วยไง แล้วมันไหลต่อซะด้วยเช็ดเคตัวแพงไหลอย่างนี้ก็แหลมแจ่มแมวดีครับ รออะไรอ่ะ ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาคืนแล้วผมจัดไปก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซุปเปอร์มนกาเป็น้าสิบาทนะเอาเรื่องเอาเรื่องเคด้วยกับใบโคเวอร์ไว้เอาเว้ยกระดิ่งมาไหมกระดิ่งกระดิ่งได้แมวโอ้กระดิ่งหายนะมึงวะกระดิ่งได้แมวอะไรมึงวะสำนวนไหนนี่นอยู่ทัมสุดท้ายปล่หน่อยหนึ่งมาไหลยาวไปไหลยาวไปเพื่อนโอ้โหหมดกอกซะก่อนนะ โอเค ได้มอนวันเท่าไหร่วะเนี่ยแตกไป 1,383 บาทนะครับนะ โอ้เอาไงดีวะ เอ่อในลองเบ็ดยี่คำๆสัก 10สปินแล้วกันเนาะ มาขำขำขำส่งท้ายกันไปหน่อยฮึบฮึบฮึบ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 เนี่ยผมแนะนำเลยนะตอนนี้ลักกี้พิกกี้ก็ค่อนข้างแต่ดีนะผมนะ เออรีบตามมารีบตามมาเล่นกันดีกว่าครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าอยากให้ผมลองไปเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าช่วงนี้เกมอะไรแต่ดีบแต่ดี แต่ว่าเล่นไปเรื่อยผมเล่นไปเรื่อยนะเมื่อนะเออนั่นแหละลองคอมเมนต์มาดูกันแล้วกันแต่ ถ้าเกมไหนผมทุกโอทุกใจเนี่ยผมจัดให้แน่นอนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเมื่อนบายบายสวัสดีครับ